พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เครื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดประยุกต์ ความต้องการข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีครับ ปัญหาคือเมล็ดข้าวโพดมีความแข็งและเหนียวมาก การกระเทาะโดยใช้เครื่องมือแบบเดิมต้องใช้เวลานาน แต่ตอนนี้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของเราพัฒนานวัตกรรม มาช่วยลดเวลาและต้นทุนได้แล้วครับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 6 โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ทำโครงงานสเต็มเป็นการพัฒนาเครื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานภายใต้ค่ายบูรณาการสเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 3 จังหวัดน่าน เรื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดนี้มีจุดเด่นคือ สามารถกระเทาะเมล็ดข้าวโพดได้ครั้งละหลายฝัก ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และออกแบบให้เปลี่ยนมาใช้เท้าปั่น แทนการใช้มือหมุนมีรอบในการหมุนของแกนที่มากกว่าเดิม สามารถควบคุมแรงที่ใช้กระเทาะเมล็ดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน และช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้สุขภาพที่แข็งแรง มุ่งเน้นงานวิ วิจัยตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000